ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาอย่างมาก การนำสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ผู้สอนที่ต้องการนำโซเชียลมีเดียมาใช้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียนให้มากที่สุดค่ะ ดังนั้น ก่อนการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน จึงควรพิจารณาถึงข้อแนะนำต่างๆ ดังนี้ค่ะ ข้อแรก เรียนรู้คุณลักษณะและประโยชน์จากการใช้งานของแต่ละสื่อที่จะใช้ให้ชัดเจน เช่น หากต้องการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก ควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มบล็อกเช่นบล็อกเกอร์ WordPress เป็นต้น หรือกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งก็อย่างเช่น Facebook เป็นต้น แต่หากต้องการใช้เพื่อแบ่งปัน หรือทำงานแบบร่วมมือ ผู้สอนควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มวิกิ แต่หากต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ผู้สอนควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มโฟโต้หรือวิดีโอแชร์ริงได้แก่ YouTube Pinterest เป็นต้น ข้อที่ 2 การใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียบางกลุ่ม อาจประกอบด้วยเกมต่างๆมากมาย และส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เรียนอาจใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยกัน ดังนั้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นความสนใจ และเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อลดความสนใจจากสิ่งเร้าภายนอก ที่จะมาจูงใจผู้เรียนได้ พร้อมกับติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ข้อต่อมาคือ ศึกษาความพร้อมและความสามารถของผู้เรียน เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ เพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และขาดการไตร่ตรองข้อมูล อาจนำมาซึ่งการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด และบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องแนะนำหลักการและวิธีการในการพิจารณา และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้สอนควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียน แสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ หรือแบ่งปันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และข้อสุดท้ายก็คือ สร้างเครือข่ายผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันสอดส่อง และดูแลพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้ประโยชน์และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ข้อคำนึงต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ ฉะนั้นแล้วก่อนที่ผู้สอนจะนำโซเชียลมีเดียไปใช้นั้น นอกจากจะพิจารณาเลือกสื่อในการใช้งานให้เหมาะสมแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับวิธีการนำไปใช้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ